เราก็มาคิดว่าเฮ้ยเราที่จังหวัดตากเนี่ยไม่มีที่ที่แบบว่าคนที่เป็นทำงานหรือว่าอะไรมาพบปะพูดคุยกันนั่ง แล้วก็มานัดเจอแล้วก็คิดว่าเออเราเนี่ยพื้นที่ที่เราใช้งานเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นิดเดียวเองเนาะก็อยู่ชั้นเราก็ยกตัวเองขึ้นมาชั้น2ก็ได้ เราก็เลยไปทำร้านกาแฟเริ่มต้นเนี่ยเราก็คิดว่าเออเราจะทำร้านกาแฟละก็เป็นจุดหนึ่งตัวที่เองเนี่ยเป็นคนชอบทานกาแฟมาก เอาแล้วนะฉันจะทำร้านกาแฟที่ตัวเองชอบก็ทำไป เสร็จปุ๊บอีกร้านหนึ่งพี่เป่าเขาเป็นคนที่สาตัวสามีพี่เองเนี่ยเขาเป็นคนที่อยากทำร้านสเต็กชอบที่จะทำร้านสเต็กชอบที่จะไปตะเวนหาพวกสินค้าไออาหารพวกนี้กินแต่บ้านเราก็จะไม่มีสินค้าที่เป็นพรีเมียม แต่พอมาถึงจริงๆปุ๊บเราก็มาถึงจุดที่ว่าว่าถ้าทำร้านสเต็กปุ๊บกลุ่มลูกค้าเราค่อนข้างแคบมันก็จะเหมือนกับว่า เอ๊ะเขาจะมาทานสเต็กเราทุกวันเลยหรือเปล่า ก็เลยเปลี่ยนแผนก็ไปเจอนู่นเจอนี่มาก็ไปเห็นที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ BBQ and Grill เออเราไม่ต้องทำอะไรให้เขาเลยเขาปรุงของเขาเองเขาไม่มาว่าเราแน่นอนเลยว่า โหรสชาติไม่อร่อย แต่ว่าวัตถุดิบที่เราเตรียมให้ เราคัดสรรได้ เพราะเราเป็นผู้ผลิต เราก็เลยว่าเออเราทำแบบนี้ดีกว่าแล้วเราก็ก็เริ่มมาทำเริ่มต้นยังไม่มีซีฟู้ดก็จะเป็นแค่เนื้อวัวกับเนื้อหมูการตอบรับก็ค่อนข้างที่จะดีพอดีสักพักหนึ่งมันอาจจะถึงจุดอิ่มตัว ที่คนโอ้หมูกับเนื้อฉันเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทาง SK เนี่ย ก็มีซัพพลายเออร์ที่เขามาเสนอพวกสินค้าของของทะเล ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่เราสามารถไว้ใจได้แต่เนี้ยเราจะกลัวเรื่องของการแช่สารฟอร์มาลินตัวเนี้ยเนี่ยเราเคยเจอว่ามันมีการแช่สารฟอร์มาลินมากับสินค้าทะเล เราไปเจอน้องคนหนึ่งซึ่งเคยทำงานกับทางคุณชนินก็เป็นคนที่เชื่อใจได้แล้วก็มีสะพานตาแกก็เฮ้ย มีของทะเลใช่ไหม เอามาส่งที่ t c เริ่มต้นเป็นการส่งให้กับ SK โดยที่สินค้าพวกนี้เราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามันมีคุณภาพแน่นอนแล้วลูกค้าที่ซื้อไปการันตีด้วย SK ค่ะค่ะ พี่เป่าก็เลยเอาของทะเลเนี่ยมาแจมที่ร้านแฟตบอย เดิมเนี่ยจะมีทุกวันพุธ เป็น เป็น เป็นวันพุธที่ถล่มทลาย ทุกวันพุธอ่ะ ชอบมากใช่ไหม ในเมื่อเราก็จัดได้นะ พอได้ ขายสินค้าแล้วพอทำออกไปแล้วมันพอเหลือ ก็เลยตัดสินใจจัดเต็มให้กับลูกค้าทุกวันค่ะตอนนี้แต่ในการทำสินค้าซีฟู้ดที่เอามาลงที่ที่ร้านแฟกบอยก็จะบอกเลยว่ากำไรเหลือหน่อยเดียวเท่านั้นค่ะก็เหลือหน่อยเดียวแต่ว่า มันพอได้พอทำแล้วเราจะเหลืออะไรบ้าง แล้วก็มันก็เป็นตัวการันตีอย่างหนึ่งว่า SK นะ ที่เป็นคนนำสินค้าพวกนี้มาให้คุณค่ะคะก็โดยประมาณก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสองสองธุรกิจนี้ค่ะค่ะ จะเห็นได้ว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะ การมองถึงปัญหาและค่อยๆแก้ไขปัญหานะคะ การมองถึงความต้องการของผู้บริโภคนะคะและ ความปลอดภัยของพนักงานเองนะคะทำให้ธุรกิจของพี่อุ้ยนะคะ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่อุ้ยมากเลยนะคะด้วยความยินดีค่ะค่ะ หวังว่าผู้เรียนคงได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ